มาแล้วเช็คดวนบัตรคนจน 1 พฤษภาคม 64 ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ได้รับค่าอะไรบ้าง เช็คเลย วัสดี ค่ะ ทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 1พฤษภาคม2564ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ก็ได้รับเงินกันนะคะ เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะ ได้รับค่าอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ และก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆข่าวสิทธิเยียวยาต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ก็ไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนวงเงินนะคะที่จะเข้าในวันที่1นี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน นนะคะก็จะได้รับเงิน 3 รายการดังต่อไปนี้ค่ะ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะ สินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 หรือ 300 บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ จะได้รับกันทุกคนค่ะ และก็ค่าเดินทางค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะ แบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้านะคะ 500 บาทรถบขส 500 บาทค่ะและรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ ซึ่งก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับกันทุกคนค่ะและก็วงเงินซื้อการ์ดหุงต้มนะคะ45 บาท ต่อ3เดือน 3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้งนะคะ โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถ ได้ รับเงินกันทุกคนค่ะ สรุป แล้วนะคะวันนี้นะคะในวันที่ 1 พฤษภาคม2564นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับ 3 รายการ นนะรับสูงสุดรายละ 845 บาทค่ะ ทางช่องนะคะก็มาแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ